ผมขอพูดถึงเรื่องที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่องความเป็นมาและวัตถุประสงค์เพราะเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะควรจะต้องทราบความเป็นมาของเรื่องนั้น และที่สำคัญก็คือเมื่อเรานำเข้ามาแล้วเรามีวัตถุประสงค์อะไร เพื่อจะได้วัดว่าเมื่อเราทำแล้วเราได้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่า เรื่องความเป็นมาเนี่ย ปีนี้เป็นปีที่ 111 คือ 111 ที่เริ่มมีเรื่องนี้ ตั้งแต่เฮอร์มันชไนเดอร์ ซึ่งเป็นคณะบดีของคณะวิศวศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยซินซินนาติ University of Cincinnati นี่อยู่ที่รัฐโอไฮโอ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขาได้ริเริ่มให้จัดสกิจศึกษาแล้วเรียกชื่อนี้เลย Cooperative Education ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการจัดให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในปีพศ 2449 ที่ว่าทำไมผมบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปี 111 เพราะ 2499 ปีนี้มัน 2000 2560เห็นไหมครับตรงกับคศ1906 และประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจทั้งนักศึกษาสถานศึกษาสถานสถานประกอบการเป็นอย่างมาก ก็ทำให้หมอลายต่าง ๆ ทั่วโลกหันไปดู แล้วก็เรียนรู้จากซินซินนาติหมอลายที่สนใจ ก็เอาไปทำ ก็ขยายไปในทวีปอเมริกาเหนือ เช่นแคนาดา ยุโรปแอฟริกาเอเชียแปซิฟิกทั้งในทวีปอเมริกาเหนือยุโรปแอฟริกาและเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็หันมาสนใจจัดสากิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญากันอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยเราเนี่ย เราได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดตั้งมาชัยของรัฐในรูปแบบมาชัยในกำกับของรัฐขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2533 เมื่อ 26 27 ปีที่แล้ว ก็คือมาชลัยเทคโนโลยีสุรนารี แล้วต่อมาแห่งที่สองก็คือมาชลัยวลัยลักษณ์ในปี 2535 ในช่วงของการเตรียมการเพื่อการเปิดสอนเนี่ยได้มีการสำรวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิต เพื่อจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ก็พบว่าผู้ใช้บัณฑิต ได้สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนของการผลิตบัณฑิตในระยะนั้น ผมใช้คำสั้นๆนะเพราะผมเป็นคนสำรวจเอง ในฐานะผู้ก่อตั้งทั้งสองแห่งว่าทฤษฎีจัดปฏิบัติไม่เป็น มีความรู้ไม่สู้งาน หยิบโยง เลือกงาน อยู่ที่ไหนไม่นาน ย้ายไปย้ายมาอยู่ เรียนจบเป็นบัณฑิตแล้วยังทำงานไม่เป็น ต้องเสียเวลาอบรมเพิ่มเติม และท้ายที่สุดหยอดมาด้วยครับ ภาษาอังกฤษก็อ่อนมาก ก็ยังพูดได้จนทุกวันนี้แล้วก็กลายมาเป็นเรื่องที่เมื่อ 26 ปีที่แล้วพูดไว้เนี่ยยังเป็นจริงอยู่แม้ทุกวันนี้ และภาษาอังกฤษก็ทวีความสำคัญมากขึ้นด้วยไม่ใช่น้อยลง ตอนที่สำรวจเขาก็รู้ว่าเป็นผลสำรวจของมหาลัยตั้งใหม่ เขาก็ขอให้มหาลัยที่จะเปิดสอนใหม่เนี่ย ช่วยดูแลแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้ด้วย นี่คือผลที่ผมสำรวจได้ แล้วเป็นฐานความคิดสำคัญมาก ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไง โชคดีครับขณะนั้นมหาลัยเมืองไทยจำนวนหนึ่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมกับโครงการของซีดาประเทศแคนาดา ก็คือ Canadian International Development Agency สรุปย่อคือซีด้าแล้วก็มีมหาลัยที่ร่วมข้อตกลงสองฝ่าย ก็คือสุรานารีหนึ่งแห่ง ตกลงกับมหาลัยในแคนาดา 4 แห่ง ว่าเราจะร่วมมือกันอาศัยความช่วยเหลือจากซีด้าก็ถามกันว่าเรื่องที่เราต้องการ ให้หมอลายร่วมข้อตกลงฝ่ายแคนาดาเนี่ยมาช่วยแก้จุดอ่อนของเราจะเอาเรื่องอะไร ในที่สุดก็บอกขอส่งผู้บริหารคณาจารย์ไปศึกษาดูงาน ในมหาวิทยาลัยในแคนาดาที่เป็นมหมวาลัยร่วมข้อตกลง เรื่องที่ไปดูก็คือเรื่องการจัดสากิจศึกษา ไปพบว่ามหาวทาลัยที่นั่นทำสากิจศึกษาและทำยาวกว่าที่เราทำ ในตอนหลัง แล้วได้ผลดี เช่นที่มหาวิทยาลัยวอเทอร์ลูมหาวิทยาลัยกวฟมหาวิทยาลัยไรเซนมหาวิทยาลัยที่โทรอนโต ซึ่งจัดได้ดี แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ในการสร้างความพร้อมในการทำงานได้ทันทีเมื่อจบ ทำให้บัณฑิตมีวุฒิภาวะ พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวิชาชีพที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในช่วงนั้น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ก็ได้มีการดัดแปลงการจัดสากิจศึกษาเป็นส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขา ที่เปิดสอนในระยะเริ่มแรก ให้เหมาะสมกับมาตรฐานและบริบทของอุดมศึกษาไทย คือเราไม่ได้เอาเข้ามาทั้งรุ่น แต่เราเอาหลักการที่เราไปพบและชอบใจเนี่ยมาปรับปรุงให้มันเหมาะกับประเทศไทย โดยถือเป็นการศึกษาในระดับปีสุดท้าย ปีปีสที่ผมใช้คำว่า Senior Project แต่ว่าไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ ดูงานฝึกงานหรือนักศึกษาไปทำอะไรมาแล้วมาส่ง เป็นรูปของสากิจศึกษา เต็มที่โดยการส่งไปทำงาน เราให้ก็บอกว่าจะจัดในภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ก่อนสำเร็จการศึกษาก็ได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือนเต็มเวลาโดยไม่ต้องเรียนอย่างอื่นเลย ไปอยู่กับทาง สถานประกอบการเต็มที่ แล้วก็ให้หน่วยกิจไม่น้อยกว่า6หน่วยกิจทวีภาค บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรตั้งแต่ปี 2536 แล้วก็ทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ย 23 ปีเรียบร้อยแล้ว